ตอนที่ 8 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์ทางซ้ายและอนุพันธ์ทางขวา ในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทนิยาม และความหมายของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์ทางซ้าย และอนุพันธ์ทางขวา พร้อมตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะ ปัญหาได้เกิดขึ้น2ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปัญหาแรกเกิดขึ้นในสมัยกรีกโบราณ โดยนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คือไอคิมิดีสปัญหาแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับความชันของเส้นสัมผัส จากรูป จะได้ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด A เท่ากับความชันของเส้นตรง BC ซึ่งมีค่าเท่ากับแทนเซตาโดยแทนเซตาเนี้ยจะเป็นผลหารระหว่างด้านตรงข้ามมุมเซตากับด้านประชิดมุมเซตาค่ะส่วนปัญหาที่สองเกิดขึ้นโดยเคปเลอร์กาลิเลโอและก็นิวตัน ปัญหาที่สองนี้จะเกี่ยวกับ เรื่องอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่น การเคลื่อนที่ของเครื่องบิน ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านกลศาสตร์ ปัญหาทั้งสองดังกล่าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาคนละด้านกัน แต่สามารถนำความรู้เรื่องอนุพันธ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้นะคะ ต่อไปจะกล่าวถึงบทนิยามที่ 1 อนุพันธ์ของฟังก์ชันดังนี้นะคะ ให้ f เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ที่นิยามในช่วงเปิดที่บรรจุค่า x จะกล่าวว่าฟังก์ชัน f มีอนุพันธ์ที่จุด x ก็ต่อเมื่อลิมิต a ของ f ที่ x บวก h ลบ f ที่ x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ 0 ถ้าลิมิตนี้หาค่าได้จะเรียกค่าลิมิตนี้ว่า อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด x เขียนแทนด้วย f พราม x หรือ dy by dx นะคะ จากบุญนิยามทำให้ได้หมายเหตุในข้อที่ 1 ก็คือถ้าให้ h ของเราเท่ากับเดลต้า x จะได้ว่า a พราม x ของเรามันก็คือลิมิตของ f ที่ x บวกเดลต้า x ลบด้วย f(x) หารด้วยเดลต้า x เมื่อเดลต้า x เข้าใกล้ศูนย์นะคะ ส่วนหมายเหตุในข้อที่ 2 ถ้าเราให้เดลต้า y ของเรา เท่ากับ f ที่ x บวกเดลต้า x ลบ f ที่ x ซึ่งเราให้เป็นเดลต้า f นะคะ เราจะเรียกเดลต้าวายนี้ว่าส่วนที่เปลี่ยนของวายและเราก็จะกล่าวว่า f พราม x ของเรามันคือ ลิมิตของเดลต้า f หารด้วยเดลต้า x ซึ่งเท่ากับลิมิตของเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x แล้วก็คือ dy by dx นั่นคือ f พราม x ของเราเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ dy by dx นั่นเองนะคะ มันจะหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ที่เท่ากับ f(x) เมื่อเทียบกับ x ในช่วง x แล้วก็บวกด้วยเดลต้า x เราจะเรียกเดลต้า x ว่าส่วนที่เปลี่ยนของ x นะคะ ในหมายเหตุข้อที่ 3 ค่าอนุพันธ์ของ f ที่จุด x เท่ากับ a เนี่ย เราเขียนแทนด้วย f พราม a หรือ dy by dx ที่ x เท่ากับ a นั่นคือทำให้เราได้ว่า f พราม a ของเรา มันก็คือลิมิตของ f ที่ a บวก h ลบ f ที่ a ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะ เราอาจเขียนได้รูปแบบหนึ่ง โดยให้ h ของเราคือ x ลบ a จะได้ว่า f พราม a ของเราเนี่ยเท่ากับลิมิตของ f(x) ลบ f(a) หารด้วย x ลบ a นะคะมี x เข้าใกล้ a ค่ะ เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะ เรามาดูในตัวอย่างที่ 1 กัน เขาให้หา a พราม x โดยกำหนดว่าถ้า f(x) ของเราคือ x กำลัง 3 บวก 2x แล้วบวกได้ 1 นะคะ จากบทนิยามเมื่อกี้นี้เราจะได้ว่า f พรม x ของเรา มันก็คือ f ที่ x บวก s ลบ f ที่ x ทั้งหมดนี้หารด้วย s นะคะ แล้วก็ h เข้าใกล้ 0 ทีนี้ในการหา f ที่ x บวก s นะคะ เราก็จะแทนที่ x ของเราด้วย x บวก h นะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ว่าเป็นการหาลิมิตของ x บวก h ทั้งหมดยกกำลังสามแทนที่ x ตรงนี้นะคะ แล้วก็แทนที่ x ตรงนี้ด้วย x บวก h ก็จะกลายเป็น2 x บวก h นะคะ แล้วก็บวกได้1ส่วน f(x) เราก็แทนด้วยฟังก์ชันที่กำหนดมาให้ค่ะ เราก็จะลบด้วย x กำลังสามบวก 2x แล้วก็บวกด้วย 1 แล้วก็หารด้วย h แล้วก็เทคลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0นะคะ ทีนี้จากตรงนี้ เราก็กระจายผลบวกกำลังสามทำให้เราได้ว่ามันได้ออกมาเป็น x กำลังสามบวกสาม x กำลังสอง h บวกด้วยสาม x h กำลังสองแล้วบวกด้วย h กำลังสามแล้วเรากระจายสองเนี่ยเข้าไปที่ x บวก h นะคะ ก็จะกลายเป็น 2x บวกด้วย 2h นะคะ ที่อื่นก็เหมือนเดิม ตรงนี้เราก็กระจายลบเข้ามานะคะ ก็จะกลายเป็นลบ x กำลัง3ลบ 2x แล้วก็ลบด้วย 1 ค่ะ ทีนี้จากตรงนี้จะพบว่ามีเทอมที่เราสามารถบวกลบกันได้ก็คือ x กำลังสามกับลบ x กำลังสามเราก็หักล้างกันไป แล้วก็มีเทอม 2x กับลบ 2x มีเทอมบวก 1 กับลบ1 นะคะ ก็เลยทำให้เราได้ว่า a พราม x ของเราเนี่ยก็จะเหลือการหาลิมิตของฟังก์ชันตัวเศษนะคะ ก็คือ 3x กำลังสอ2 h บวกด้วย3 x h กำลังสอง บวกด้วย h กำลังสามแล้วก็บวกด้วย2 h นะคะ แล้วก็หารด้วย h แล้วก็เทคลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ ทีนี้จะพบว่าตัวเศษเนี่ยเราสามารถดึงตัวประกอบนะคะ ก็คือ h ออกไปได้ ทีนี้ตรงนี้เราก็สามารถเอา h ตัวเศษ แล้วก็ส่วนตัดทอนกันได้ เพราะว่ามันอยู่ในลิมิต h ของเราแค่เข้าใกล้ศูนย์แต่ไม่เป็นศูนย์นะคะ ก็เลยทำให้เราได้ว่าลิมิตที่เราจะหาเนี่ยค่ะก็คือเหลือแค่ 3x กำลังสองบวกด้วย 3xh บวกด้วย h กำลังสองและบวกด้วย 2 เมื่อเราเทคลิมิต h เข้าใกล้ 0พจน์ที่ 2 กับพจน์ที่ 3 ก็จะกลายเป็น 0 ไป มันก็เลยทำให้เราได้ว่า a พราม x ของเราก็จะเหลือเป็น 3x กำลังสองบวกด้วย 2 ค่ะ สำหรับในตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่สองนะคะให้หา a พราม x และหา a พราม9ด้วยค่ะ ของฟังก์ชัน f(x) ที่กำหนดมาให้เป็น square root x นะคะโดยโดเมนของมันก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ 0 นะคะ เช่นเดียวกับตัวอย่างเมื่อกี้นะคะ จากบทนิยามเราจะได้ว่า f พราม x ของเรา ก็คือลิมิตของ f x บวก h นะคะ ลบด้วย f ที่ x แล้วก็หารด้วย h เมื่อ x เข้าใกล้ 0 นะคะ ที่ไหนมี x ในตัวฟังก์ชันที่กำหนดมาให้ เราก็จะแทนด้วย x บวก h เพื่อหา f ที่ x บวก h นะคะ ก็จะกลายเป็น square root ของ x บวก h นะคะ ส่วน f x เราก็แทนด้วย square root x ทีนี้ จะพบว่าในการหาลิมิตตรงนี้เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยลิมิตของเศษและส่วนเนี่ยจะอยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์นะคะวิธีการหาของเราเราก็จะคูณเข้าและหารออกนะคะด้วย square root x บวก h แล้วก็บวกด้วย square root x ทั้งเศษและส่วน ซึ่งจะพบว่ามันอยู่ในรูปของหน้าลบหลังสำหรับตัวเศษนะคะแล้วก็หน้าบวกหลังค่ะ ซึ่งเราก็จะได้ว่าเป็นสูตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองโดยตัวหน้าที่เราพูดถึงก็คือ square root ของ x บวก h พอยกกำลังสองก็เลยก็เลยลากที่สองหายไปนะคะก็จะเหลือแค่ x บวก h นะคะเช่นเดียวกันหลังกำลังสองของเรา หลังของเราก็คือ square root x พอหลังกำลังสองก็เหลือ x อย่างเดียวค่ะ ตัวตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะ แล้วจะพบว่าลิมิตตัวนี้มีบวก x กับ ลบ x เราก็หักล้างกันไปนะคะ ทีนี้ตัวเศษจะเหลือแค่ h อย่างเดียว ตัวศูนย์ก็มี h เหมือนกันนะคะ เราก็เลยทำการหารกัน มันก็เลยเหลือแค่ลิมิตของเศษ1ส่วน square root x บวก h บวกด้วย square root x นะคะเมื่อเทคลิมิต h เข้าใกล้0ตัวหน้าของเราก็จะเหลือเป็น square root x นะคะบวกด้วย square root x ก็เลยทำให้เราได้ว่า a p r i m x ของเราเนี่ย มันคือเศษ1ส่วน2 square root x แล้วทีนี้ตัวส่วนของเราเนี่ย เมื่อเป็น square root x เนี่ย ตัวที่อยู่ใน square root นะคะ ต้องมากกว่าแล้วเท่ากับ 0 แต่เนื่องจากมันเป็นตัวส่วน ก็เลย x จะเป็น0ไม่ได้นะคะ ก็เลยเหลือแค่ x มากกว่า0ค่ะ ต่อไปเราจะหา f พราม9นะคะ ซึ่ง f พราม9 ของเราเนี่ย จะหาโดยการที่จะนำ9นะคะ มาแทนค่า x ใน f พราม x เนื่องจาก f พราม x ของเราเนี่ย มีค่าเป็น1ส่วน2สแควร์รูท x นะคะ แล้ว 9 ของเราก็มากกว่า 0 ด้วย ก็เลยทำให้เราได้ว่า a พราม x ของเราเนี่ย เมื่อแทนด้วย 9 จะได้ a พราม9ออกมา มีค่าเป็น 1 ส่วน2สแควรูท9สแควรูท9ของเราก็คือ 3 ก็เลยได้ออกมาเป็น 1 ส่วน6นะคะสำหรับ a พราม9 หมายเหตุในตัวอย่างที่สองเนี่ย เราจะสังเกตเห็นว่า โดเมนของ fx ของเราเนี่ย มันคือช่วงปิดจาก0ถึง อินฟินิตนะคะ เพราะว่า fx ของเราคือ square root x ตัวที่อยู่ใน square root ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะ แต่โดเมนของ f prime x เนี่ยจะพบว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะ ก็คือตัวส่วนคือ x เป็น0ไม่ได้ ก็เลยได้เป็นโดเมนของ f พราม x ก็เป็นช่วงเปิดจาก0ถึงอินฟินิตค่ะ ต่อไปจะกล่าวถึงอนุพันธ์ทางซ้ายและอนุพันธ์ทางขวานะคะ ซึ่งบทนิยามของอนุพันธ์ทางซ้ายและอนุพันธ์ทางขวาเนี่ย จะนิยามในทำนองเดียวกันกับ บทนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ เพียงแต่ว่าเราจะพิจารณาเฉพาะลิมิตด้านเดียวนะคะ ดังบทนิยามต่อไปนี้ค่ะ บทนิยาม2อนุพันธ์ทางซ้ายของฟังก์ชัน f ที่จุด x เราจะเขียนแทนด้วย f พราม x แล้วใช้เครื่องหมายลบ แทนว่าเป็นอนุพันธ์ทางซ้ายนะคะ จะนิยามโดยนิยามเหมือนกับ f พราม x อะค่ะแต่ว่าอนุอนุพันธ์ทางซ้ายของ f ที่ x นะคะ มันจะคือลิมิตของ f ที่ x บวก h ลบที่ f ที่ x หารด้วย h นะคะ แล้วเราจะเทคลิมิตแค่ h เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายค่ะ ถ้าลิมิตนี้หาค่าได้นะคะ สำหรับอนุพันธ์ทางขวาของฟังก์ชัน f ที่จุด x นะคะ เราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ทำนองเดียวกันก็คือ a พราม x แล้วก็ใช้เครื่องหมายบวกนะคะแทนอนุพันธ์ทางด้านขวาค่ะ นิยามเช่นเดียวกับอนุพันธ์ทางด้านซ้ายนะคะ เปลี่ยนแต่ว่า take limit h เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาค่ะ เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะ เราก็มาดูตัวอย่าง 3 กันนะคะ กำหนดให้ f(x) ของเราแยกนิยามเป็น 2 ช่วงนะคะ ก็คือช่วงที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยได้ 2x กำลัง2นะคะแล้วก็กำหนด f(x) เป็น 5x กำลัง2บวก x เมื่อ x มากกว่า0ค่ะ ให้หาอนุพันธ์ทางด้านซ้ายของ x เป็น0นะคะกับอนุพันธ์ทางด้านขวาที่ x เป็น0ค่ะ เนื่องจาก a พรามศูนย์ทางด้านซ้ายของเรามันก็คือ ลิมิต อของ f ที่ 0 บวก h ลบด้วย f ที่ 0 หารด้วย h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้ 0 ทางด้านซ้าย f ที่ 0 บวก h มันคือ f ที่ h นะคะ ในการหา f ที่ h ก็เราจะใช้ฟังก์ชันตัวบน เนื่องจากว่า h เข้าใกล้ศูนย์ด้านซ้าย คือ h จะมีค่าน้อยกว่าศูนย์นะคะ ก็เลยทำให้เราได้ว่า f ที่ h ของเรา มันก็คือได้ 2h กำลัง 2 นะคะ ส่วน f ที่ 0 ใช้ฟังก์ชันตัวบนนะคะ แล้วก็แทน x ด้วย 0 ค่ะ ก็จะได้มีค่าออกมาเป็น 0 นะคะ ก็เลยทำให้เราได้ตัวเศษเป็น 2h กำลังสองนะคะ ส่วนตัวส่วนเราเป็น h ในการหาลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะ ซึ่งเราสามารถตัดทอนกันได้นะคะ ก็เลยเหลือเป็นหาลิมิตของ 2h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ซึ่งได้มีค่าเท่ากับศูนย์อันนี้ก็คืออนุพันธ์ทางด้านซ้ายอของ f ที่จุด x เท่ากับศูนย์นะคะสำหรับอนุพันธ์ทางขวานะคะ เราก็จะหาในทำนองเดียวกัน อนุพันธ์ทางขวานะคะที่จุด x เท่ากับ 0มันก็คือลิมิตของอ f ที่0บวก h ลบด้วย f ที่0หารด้วย h นะคะ แล้วเหมือนกันค่ะ f ที่0บวก h ก็คือ f ที่ h ซึ่งตอนนี้นะคะฟังก์ชันที่เราใช้ของ f ที่ h จะใช้ฟังก์ชันตัวล่าง เพราะว่า h เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวา แปลว่า h มีค่ามากกว่าศูนย์นะคะ แล้วเราก็เปลี่ยนจาก x เป็น h ลงไปค่ะ สร็จแล้วนะคะ จะเห็นว่าเราสามารถดึงตัวร่วมคือ h ออกมาได้นะคะ ซึ่งเราก็จะมาตัดทอนกับตัวส่วนนะคะ ก็เลยเหลือหาลิมิตของ 5h บวก 1 เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ด้านทางด้านขวา ก็จะได้มีค่าเป็น 1 ค่ะ อันนี้คืออนุพันธ์ของ f ที่จุด x เท่ากับ0นะคะ เป็นอนุพันธ์ทางด้านขวาค่ะ ก็เลยทำให้เราได้ข้อสังเกตว่าจากตัวอย่างที่2เนี่ยอนุพันธ์ทางด้านซ้ายกับอนุพันธ์ทางด้านขวาที่จุด x เท่ากับ0เหมือนกันมันมีค่าไม่เท่ากันค่ะ ดังนั้นฟังก์ชัน f เนี่ยจะหาอนุพันธ์ไม่ได้ที่จุด x เท่ากับ0นะคะบทสรุปสำหรับหัวข้อนี้ก็ได้ศึกษาบุญนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์ทางซ้าย อนุพันธ์ทางขวาก็พร้อมตัวอย่างนะคะ ทีนี้ถ้าฟังก์ชันมีความซับซ้อนการหาอนุพันธ์โดยใช้บทนิยามเนี่ยจะไม่สะดวกจึงต้องสร้างสูตรในการหาอนุพันธ์ แต่อนุพันธ์ของฟังก์ชันมีความหมายว่าคืออะไรล่ะคะ ก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ